you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 อืมผมจะบอกเรื่องนี้กับพี่พอดีเลยครับ เรื่องหลอดไฟเนี่ยทำไมเวิร์กเหรอ เออถ้าเวิร์กสั่งกับพี่ได้เลยนะ สั่งอะไรกันล่ะครับ หลอดไฟเพื่อนพี่ทำนาฬิกาบ้านผมพังไปตั้งสามเดือนแล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกันน่ะเกี่ยวสิครับ ผมจะบอกว่าหลอดไฟ LED เนี่ยสามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าแต่อาร์มแน่ใจได้ยังไงว่ามันมาจากหลอดไฟ LED ของเพื่อนพี่ ไม่ใช่นาฬิกาอาร์มเสียอยู่แล้วหรอ ว่าแล้วเชียวเอาอย่างนี้ครับเพื่อความมั่นใจว่าหลอดไฟของเพื่อนพี่ ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนพี่นะครับนำหลอดไฟไปทดสอบที่นี่ได้เลยครับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่ควบคุม ไม่ให้อุปกรณ์ส่องสว่าง ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รบกวนการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรงเกินไป p t e c h ให้บริการทดสอบ เพื่อตรวจรับรองขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ โดยทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่แผ่ทางอากาศ ได้แก่สัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็ก สัญญาณรบกวนสนามไฟฟ้า วิธีการทดสอบแบบ cropping decropping network CDN และการทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่นำตามสาย อุปกรณ์ส่องสว่างที่ผ่านการทดสอบจาก p t e c h จะได้รับการยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐานมอก 1955คี2551 เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ค่ะ ว้าวว้าววาวดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้ออุปกรณ์ส่องสว่างที่มีตราสัญลักษณ์มอก ทุกครั้งนะคะ ดีเลยครับ จะได้รู้ว่าหลอดไฟที่ผลิตได้ มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานไหม ใช่เลยครับ แล้วลูกค้าก็จะมีความมั่นใจในการเลือกซื้อด้วยครับ นี่พี่นึกว่ามีแต่โทรศัพท์หรือว่าทีวีที่มีสัญญาณรบกวนนะเนี่ย ครับ ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับ เพราะว่าหลอดไฟแบบ LED สมัยใหม่เนี่ยสามารถสร้างสัญญาณรบกวนแผ่ออกมาได้มากกว่าพวกหลอดที่ใช้บาลาสดั้งเดิมครับอ๋อแล้วแบบนี้จะดีเหรอครับอาร์มมันก็เป็นแค่ข้อจำกัดข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ผลิตเนี่ยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ ก็ไม่มีปัญหาเลยครับ อย่าลืมว่าหลอด LED ทั้งประหยัดไฟทนทาน แล้วก็ใช้งานได้มากกว่าเดิมครับ นี่เห็นว่าหลอด LED นี่ปราศจากสารประหลอดนะครับแล้วก็สารกลุ่มพวกฮาโลเจนที่เป็นพิษด้วย ถูกต้องเลยครับออย่างนั้นพี่ต้องรีบไปบอกเพื่อนพี่ให้เอาหลอดไฟมาทดสอบที่พีเทคแล้วล่ะครับ